หัวข้อต่อมานะครับเราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการใช้งานเบื้องต้นในส่วนของการทำงานเกี่ยวกับเอกสารในรูปแบบออนไลน์กันนะครับ โดยในเนื้อหาในหน่วยนี้นะครับ ก็จะแบ่งออกเป็น 7 หน่วยด้วยกันนะครับ มาเริ่มต้นที่หน่วยแรกนะครับ ก็จะเป็นในส่วนของการแนะนำเกี่ยวกับตัว Google เอกสาร หรือว่าเจ้าตัว Google Document นะครับ และหลังจากนั้นนะครับ เราก็จะมาเรียนรู้กันเกี่ยวกับในการใช้งานในส่วนของตัว Google Docs Google Slide แล้วก็ Google Sheet กันนะครับ ว่าแต่ละตัวเนี่ยมีคุณสมบัติยังไง แล้วก็การทำงานเบื้องต้นเราสามารถทำงาน ยังไงได้บ้างนะครับ ในหัวข้อต่อไปนะครับ เราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการแปลงไฟล์เอกสารนะครับ จากไฟล์เอกสารที่อยู่ในรูปแบบของ Microsoft Office นะครับให้อยู่ในรูปแบบของเจ้าตัว Google เอกสาร ที่เราสามารถนำไปทำงานร่วมกันบนระบบออนไลน์ได้นะครับ จากนั้นนะครับ เราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการทำงานร่วมกันผ่านระบบออนไลน์นะครับว่าจะมีความสามารถในการทำงานอย่างไร แล้วก็มีลูกเล่นอะไรบ้างนะครับ ในหัวข้อสุดท้ายในหน่วยนี้นะครับ ก็จะเป็นการดาวน์โหลดไฟล์ ที่เราทำจากตัว Google เอกสารเรียบร้อยแล้วนะครับ ให้กลับออกมาในรูปแบบต่าง ๆนะครับ อย่างเช่นตัว Microsoft Office นะครับ หรือว่าเป็นไฟล์ PDF กันนะครับ ถ้าพร้อมแล้วนะครับ เราก็มาเริ่มเรียนกันได้เลยนะครับ